ผมในการเกรียงไกรผมขอรักอัญชันราชสีคนนี้ ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ และถ้าหัวใจมันมีคนอื่น ผมก็ขอให้ฟัง ไม่เอา ทำไม เพิ่งกลัวผมผิดคำสาบานหรือไง มันไม่สำคัญหรอก ฉันรักคุณ ระคองแสนของหัวใจที่เลือกขึ้นมา กลมกลืนความช้ำที่เกินบรรยายเป็นคำพูดจาเจ็บจนวันนี้ไม่เหลือน้ำตาให้ไหลริน เมื่อคนที่รักได้แปลเปลี่ยนเป็น เธอฝากรอยบาดลึกลงในหัวใจ ไม่คิดว่าเธอจะใจ เวลามันหวนคืนกลับไม่ได้จริงๆอันชัน ผมแค่อยาก อยากมีชีวิตอยู่กับคุณนี่หรือที่เธอตอบแทนในคนที่รักเธอนี่หรือที่ฉัน จอได้เจอจากคนที่รักมากมาย ใจเธอไม่เหมือน